สำหรับการสร้างและใช้งานโปรแกรมนั้นมิสเตอร์อาร์มคุงผู้ช่วยของอาจารย์จะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับทุกท่านนะคะ ติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีครับ วันนี้ผมมีโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มาแนะนำทุกๆทท่าน เราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยครับ Padlet เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับการสร้างกระดานสำหรับแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น หรือตอบคำถาม สามารถเปิดให้ผู้ใช้โปรแกรมท่านอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ ใช้กับการเรียนการสอนได้เช่นกันครับขั้นตอนแรก ให้ผู้สอนเข้าไปที่เว็บไซต์ padlet.com จากนั้นคลิกเลือกลงทะเบียนครับ การลงทะเบียนใช้งานนั้น นอกจากจะลงทะเบียนใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์ Padlet แล้ว ผู้สอน ยังสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Account หรือ Facebook Account ได้เช่นกันครับ โดยให้ผู้ใช้งานได้เลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางที่สะดวก เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นครับ เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าแรกของผู้ใช้งาน จากนั้นผู้สอนสามารถสร้างแพดเล็ตได้เลยครับ โดยคลิกที่ปุ่ม ทำแพดเล็ตจากนั้นโปรแกรมจะปรากฏเมนูปรับแต่งขึ้นมาให้ทางด้านขวามือของหน้าจอ ให้ผู้สอนตั้งชื่อหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเขียนคำอธิบายหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยครับ จากนั้นผู้สอนสามารถเลือกวอลเปเปอร์ทีมและไอคอน ได้ตามความเหมาะสม และความสวยงามเลยครับ เมื่อเลือกไอคอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในหัวข้อถัดมา ของเมนูการปรับแต่งนั่นก็คือ การปรับตั้งค่าการโพสต์ ผู้สอนสามารถเลือกปรับการตั้งค่าการแสดงชื่อของผู้เขียน และการเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ และในหัวข้อสุดท้ายของเมนูการปรับแต่ง นั่นก็คือ URL หรือที่อยู่ของแพดเล็ตที่เรากำลังสร้าง ซึ่งผู้สอนสามารถกำหนดขึ้นเองได้ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงแพดเล็ตของเรานั่นเองครับ จากนั้นให้ผู้สอนคลิกที่บันทึก เพื่อทำการบันทึกค่าต่างๆ ที่กำหนดไว้ เพียงเท่านี้การสร้างแพดเล็ต ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานแล้วครับ เรามาดูตัวเลือกด้านบนขวามือกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าเราสามารถคลิกที่รูปหัวใจ เพื่อกดถูกใจแพทเล็ตที่เราสร้างได้ด้วยนะครับ และข้าง ๆ กันนั้น คือตัวเลือกสร้างใหม่ หากผู้สอนต้องการสร้างแพทเล็ตเพิ่ม แต่ต้องการค่าในการปรับแต่งเช่นเดียวกับแพทเล็ตที่เคยสร้าง ก็สามารถเลือกตัวเลือกเมนูคัดลอก เพื่อทำการ Copy แพทเล็ตที่เป็นค่าเดิมได้ ตัวเลือกถัดไป นั่นก็คือ การแบ่งปัน ผู้สอนสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และสามารถกำหนดผู้ใช้ในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้โดยเช่นกันนะครับ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปัน หรือแชร์ลิงก์แพดเล็ตของเราให้กับเพื่อนๆหรือผู้เรียนได้ด้วยเช่นกัน ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น การสแกน QR code การแชร์ผ่านอีเมล หรือจะเลือกแชร์ผ่าน Facebook ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สอนคลิกเลือกที่เครื่องหมายบวกด้านล่างทางขวามือ ขั้นตอนที่ 2 ผู้สอนสามารถอัปโหลดมัลติมีเดียไฟล์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอนได้ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือไฟล์เอกสารต่างๆ โดยเลือกจากไอคอน หรือสัญลักษณ์ทางด้านล่าง ของกล่องข้อความครับ และเมื่อมีผู้ใช้งานท่านอื่น เข้ามาแสดงความคิดเห็น กล่องข้อความของผู้ที่ใช้งานท่านนั้น ก็จะปรากฏขึ้นมาบนกระดานแพดเล็ตของเรา โดยการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นจะปรากฏตามเวลาจริง หรือที่เรียกว่า real time นั่นเองครับ นอกจากนี้ ผู้สอนสามารถปรับแก้ไขกล่องข้อความได้ โดยการเลื่อนเมาส์ไปชี้ไว้ที่กล่องข้อความ ด้านบนขวามือของกล่องข้อความ จะปรากฏไอคอนดังนี้ครับ ไอคอนรูปดินสอ หมายถึง การแก้ไขโพสต์เพิ่มเติมครับ ไอคอนรูปถังขยะ หมายถึง การลบกล่องข้อความ และสุดท้ายไอคอนจุด3จุดหมายถึง เมนูอื่นๆ เพิ่มเติมนั่นเองครับ เมื่อทุกท่านรับชมวิดีโอจบแล้ว อย่าลืมลองฝึกปฏิบัติและนำไปใช้กันนะครับ